ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เนื้อหาบทเรียนนี้ เราก็จะทำความรู้จักกับประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงลักษณะเฉพาะ ของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นสารสนเทศ ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรสารสนเทศหมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งสื่อตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่บันทึกข้อมูลและสื่อความหมายในรูปของตัวอักษร พิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร ผลิตขึ้นและรวบรวมเป็นเล่ม สามารถรับรู้สารสนเทศชนิดนี้ได้โดยการอ่าน ได้แก่ หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสารกริตภาพ และสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ 2. สื่อไม่ตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธีการหลากหลายเป็นพิเศษและส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เฉพาะวัสดุชนิดนั้นๆ หรือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายทอดได้แก่โสนวัสดุ ทัศนวัสดุ และโสดทัศนวัสดุ 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนนั้นจะออกมาในลักษณะของสื่อผสมหรือมัลติมีเดียได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มรสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้สะดวก เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีให้บริการสืบค้นสารสนเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในการพิจารณาเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ต้องคำนึงถึงเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการความน่าเชื่อถือความสะดวกในการใช้งานและความทันสมัยของเนื้อหา